นพอแล้วนะท่านผู้ชมนะ เออแตกดีขนาดนี้พอแล้วดีกว่านะฮะวิ่งแล้วเนี่ยโอ้โหสัญลักษณ์สีแดงเมื่อกี้นะนี่เป็นสัญลักษณ์ที่เป็นตัวแพงนะท่านผู้ชมสองพันเก้านี่ยาบ้าี่ลาเมืองวนเอากระนั้นหนึ่งองเอาเินใครเาเาเา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 เขาก็ขอให้ผมเนี่ย เอาเบ็ดมาแค่30บาทนะฮะท่านผู้ชมนะ อ่ะเดี๋ยวผมจัดให้เลยดีกว่าวันนี้ ดูซิว่าจะเป็นเช่นไรนะฮะท่านผู้ชมนะก็ตามสไตล์นะฮะไม่พูดมากครับไปกันเลยดีกว่านะขออนุญาตเบ็ดที่หนึ่งบาทก่อนนะฮะท่านผู้ชมนะทุงเรามีน้อยนะเออวันนี้ผมมาทำคอนเทนต์ให้ท่านผู้ชมได้ดูนะท่านผู้ชมนะโอ้ไป ขออนุญาตยังไม่เปิดเทอร์โบนะฮะท่านผู้ชมนะ ก็อาจจะเป็นเคสอารังหน้ารังตากันไปก่อนนะท่านผู้ชมนะแต่พอไม่เปิดคอมโบมันช้านะท่านผู้ชมนะแต่สองนี้ ยังมีคอมโบคูณสองเข้ามานะท่านผู้ชมนะเออยังไงอ่า อีกทีหนึ่งช็อตนี้ยังไงเท่าไหร่โอ้โห หลอมแหลมมากแล้วยังมีคอมโบต่อช็อตนี้ได้ 12 บาทอ่ายังต่อเนื่องอีกนะฮะท่านผู้ชมนะ มีไว้ลงมาช็อตนี้ยังไงยังมีต่อคูณ5เข้าไปโอเคนะท่านผู้ชมเงินรางวัลรวม 17 บาทนะฮะท่านผู้ชมนะเออไปเบ็ดสองบาทมั่งไปผมของอันนี้เปิดคอมโบเลยนะท่านผู้ชมนะผมชอบความไวมาก เพราะว่าอาจจะได้ไวแล้วก็อาจจะโดนไวนะฮะท่านผู้ชมนะ คราวที่แล้วนี่ผมก็ทำทำมาจองเวสองไปแล้วนะท่านผู้ชมนะ เออแตกดีเหมือนกันนะท่านผู้ชมน้องเขาก็เลยเหมือนแจ้งแบบเหมือนชอบแล้วอยากให้ผมทำมาจองเวอีกนะแต่เป็นขอเป็นภาคหนึ่งนะท่านผู้ชมนะคืนสามสิบบาทก็เดี๋ยวมาดูกันนะว่าวันนี้จะแตกดีเปล่านะฮะสับเพน้อยด้วย อ่ะ สำหรับคนที่ชื่นชอบคลิปนี้นะ ก็อย่าลืมกดไลค์ให้ผมด้วยนะฮะแล้วถ้าอยากให้ผมทำเกมอะไร ก็อย่าลืมคอมเมนต์มาใต้ล่างวิดีโอ ให้ผมนะ เดี๋ยวผมเข้าไปดูแล้วเดี๋ยวจะทำเกมมาให้เล่นนะฮะท่านผู้ชมนะไปขออนุญาตต่ออุ้ยเหลือที่สองบาทเลยเหรอเออไวจัดเลยท่านผู้ชมนะเออตอนนี้นะตีบาทมีคอมโบต่อมาไหมไม่มีนะฮะท่านผู้ชมนะเออ วายช็อตนี้เต็มกันดาเก็สามบาทแล้วมีวายลงไปอีกสองตัวสี่สิบแปดบาท เข้าไปแล้วนะฮะโอ้หมาแล้วนะท่านผู้ชมนะคนแล้วมันก็โตระดับซุปเปอร์นะฮะสามห้าสิบสองบาทนะฮะท่านผู้ชม เออแล้วยังมีต่อเนื่องนะฮะท่านผู้ชมเออคงดูมานีกก็เต็มมีอีกไหมมีอีกไหมมีอีกไหม โอ้เงินรางวัลก้อนโต 20 บาทนะคุณผู้ชมน่าจะครบร้อยเนื้อนะฮะถ้าจะครบ100บาทเลยนะฮะเออมาไวเหมือนกันเลยวันนี้น่าจะเป็นสัญญาณที่ดีสำหรับผมละเออไปครับวายช่องนี้ยังไง22 บาทนะฮะท่านผู้ชมนะเฮ้ยโอ้โหมาแล้วครับมาแล้วนะครับเบ็ดหนึ่งบาทนะฮะ เอาเหมือนกันนะฮะเนี่ย ไปเดี๋ยวอีกสามทีเดี๋ยวผมปรับเด็กขึ้นไปดีกว่าเออเอายังไง ขอคอมโบไปเรื่อยๆคูณห้าฝั่งนี้ได้อีกมาอีกสามสิบสี่บาทนะฮะท่านผู้ชมนะ เออโคตรเอานะโคตรเอา มีือสองหึงทีเออยังมีต่อนะฮะท่านผู้ชมนะ จังหวะคอมโบนี้ก็มาจัดเลยนะไเออ มีไว้ลงมาสองตัวอย่างนี้อ่าบอกไปอีกห้าบาทนะท่านผู้ชม เลยแล้วก็ต่อ25บาท ผมว่าผมโอเคนะสำหรับเด็ด 1 บาทนี่นะแตกจัดเลยนะท่านผู้ชมนะ อ่าเดี๋ยวผมขออนุญาตไปที่เบ็ด3บาทบ้างนะท่านผู้ชมนะก็ติดหมุนฟรีนะ เดี๋ยวไปเรื่อยไล่ค่อยๆไล่กันไปนะท่านผู้ชม เออยังไงายมาสองอย่างนี้เป็นกระนาน16 บาทก็มาแล้วท่านผู้ชม ไปให้สี่บาทขึ้นมานะท่านผู้ชมนะ โคตรเอาอ่ะ โอหมาต่อเนื่องนะฮะผู้ชมนะมันมาต่อเนื่องนะฮะเออยังมาต่อเนื่องนะผู้ชมแล้วยังมีต่ออีกนะโอ้ปลาเข้าไปแปดสิบสองบาทนะฮะเงินรางวัลก้อนโตเงินรางวัลรวมทั้งหมดเนี่ยสามร้อยสิบห้าบาทแล้วนะท่านผู้ชมนะไปเปลี่ยนเบ็ดกันบ้างดีกว่าเปลี่ยนเบ็ดกันบ้างดีกว่าโอ้โหแล้วช็อตนี้สิบสี่บาทโคตรมานะฮะท่านผู้ชมนะมันมาแล้วนะเออ ไปเราไปเบ็ดสิบบาทบ้างเลยว่ะแม่งแบบมันจะฉุดแบบมันมาแล้วท่านผู้ชมเออลิ้นติดขัดหมดแล้วท่านผู้ชมตอนนี้ยังไงผมยังมีต่อนะท่านผู้ชมเออ คอมโบไหม มีไว้นะฮะท่านผู้ชม แต่ไม่มีตัวคอมโบต่อไปนะฮะไว้สองตัวอย่างนี้มีไหมไม่มีนะฮะมีไว้มาอีกแล้ว มีต่ออีกนะฮะท่านผู้ชม เออโหเบ็ดสิบบาทผมเพิ่งเบ็ดเลยครับใจร้อนอยู่แล้ว ผมสายใจร้อนเลยครับท่านผู้ชมขอไปเบ็ดที่สิบเลยนะครับนี่แตกนี่ไปกันดีกว่านะฮะท่านผู้ชมเอ้ยกดผิดเลย ไปครับขออีกสิบทีนะฮะ ขออีกสิบทีเท่านั้นนะฮะไปครับ อืมยังไงโอ้คือมันมาเย่างนีได้คอมโบต่อนะแต่ช็อตนี้หกสิบสี่บาทเข้าไปแล้วนะฮะท่านผู้ชม เออเนี่ยมามาเกือบฟ้าแต่ไม่ค่อยคอมโบนะฮะท่านผู้ชมไม่ค่อยไหลไม่ค่อยลื่นนะ อ่าคอมโบสองเข้าไปแล้ว มีคูณสามไปไหมไม่มีนะช็อตนี้ยังไง มีไหมไม่มีนะท่านผู้ชมเลควายช่องนี้ก็จะมีเชื่อมลงมาโอ้โหใจร้อน วายยังไง เออ เป็นกระดานนี้สามสองบาท เฮ้ยถือว่าถือว่าแตกดีจัดเลยนะท่านผู้ชม เบ็ดน้อยจัดเลยอ่ะเออสี่ร้อยกว่าบาทแล้วนะท่านผู้ชมนะอันผมขออนุญาตื่อนไปที่เบ็ดสามสิบบ้างนะฮะ เออค่อยๆไล่ไปนะท่านผู้ชม ไงเนี่ยมันไม่ค่อยคอมโบนะเห็นไหมอนนี้ไปสองตัวมาอีกหนึ่งร้อยยี่สิบหกบาทนะฮะมีต่อยนะฮะทุกผู้ชมนะเอออีกร้อยห้าสิบโอ้มาแล้วนะมาแล้วนะ สีแดงอีกพันสองโอ้โหช็อตนี้ตัวแพงแน่เลยนะฮะทุกผู้ชมเออช็อตนี้เงินรางวัลก้อนโตนะฮะหนึ่งพันเจ็ดร้อยสี่สิบสามบาท โอ้มันมาแล้วนะทุกคนนะ เรายังมีไวลงมาเชื่อมต่ออีกหนึ่งพันกว่าบาท หมดเลยมีไวลงมาอีกสองตัวแล้วยังมีอีกแต่ไม่คอมโบไปแล้วนะคุณผู้ชมเงินรางวัลช็อตนี้นะฮะหนึ่งพันแปดร้อยแปดสิบสี่บาทโอ้โหโคตรมานะฮะคุณผู้ชมนะ แล้วยังมีต่อไปเรื่อยๆโอ้โหแป๊บเดียวแป๊บเดียวเท่านั้นนะฮะโอ้โหดูเลย มีไม้ลงมาเชื่อมอีกอีกพันนึงนะไหมไม่มีแล้วนะท่านผู้ชมนะโอ้โหมาจองเวเอาจัดเอาจัดนะฮะท่านผู้ชมนะเบ็ดสามสิบบาทเท่านั้นเออดูเบ็ดสามสิบโคตรแอดนะฮะท่านผู้ชมนะโอ้โหฝั่งนี้หนึ่งพันเก้าสิบหกบาทโอ้โหวันนี้เพียงพอแล้วนะฮะท่านผู้ชมนะเออแตกดีขนาดนี้พอได้ดีกว่านะฮะวิ่งแล้วเงิน หมูสัญลักษณ์สีแดงเมื่อกี้นะนั่นเป็นสัญลักษณ์ที่เป็นตัวแทงนะฮะท่านผู้ชมสองพันเก้าเลยเราเอาเงินมาสามสิบบาทนะฮะแต่ไปเกือบแบงค์เขาสิบใบแล้วนะท่านผู้ชมนะยังมีได้ได้ได้รู้อยู่นะว่าจะถึงสิบใบหรือเปล่าแล้วช็อตนี้สามร้อยกว่าบาท แล้วยังมีต่อโอ้โหแบงค์เข้าสิบใบเข้าไปแล้วท่านผู้ชมโอ้โหพอพอพอพอพอโคตรมานะฮะท่านผู้ชม ช่วงเวลานี้โคตรมานะฮะท่านผู้ชมนะ มาจองเวหนึ่งนะฮะท่านผู้ชมโคตรมานะ ไปตามเงินเดี๋ยวนี้เลยนะ ผมเล่นในช่วงเวลาก็ประมาณจะเกือบห้าโมงนะท่านผู้ชมนะเวลานี้แตกดีนะเออพอแล้วดีกว่านะท่านผู้ชมพอแล้วดีกว่าครับยังไงใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ให้ผมด้วยนะอย่าลืมกดซับสไครต์กดกระดิ่งให้ด้วยนะ เพื่อเป็นกำลังใจให้ผม ทำคลิปดีต่อไปนะฮะ อย่าลืมมานะมาคอมเมนต์ได้เลยว่าอยากให้ผมทำเกมอะไรเนี่ยผมไปจัดให้นะท่านผู้ชม ยังไงวันนี้ผมขอตัวลากันไปก่อนนะแล้วพบกันใหม่นะฮะ สวัสดีครับ